แท่นชาร์จไร้สายเบลคินในรุ่น Boost Up v i o l e t Charging Stand กำลังไฟสูงสุด 10 วัตต์ รุ่นนี้ใช้ดีไหม มีฟีเจอร์อะไรเด่นๆ บ้าง มารับชมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่จะซื้อหารุ่นนี้นะครับ สวัสดีครับ ผมตั้มไอมดนะครับ ในรอบนี้นะครับ อุปกรณ์เสริมที่เราจะนำมารีวิวก็คือแท่นชาร์จไร้สาย สำหรับสมาร์ทโฟนนั่นเองครับใช้ได้ทั้ง iPhone Android ขอให้เป็นมาตรฐาน QI Standard ก็พอ iPhone ที่จะสามารถใช้กับแท่นชาร์จรุ่นนี้ได้นะครับก็คือตั้งแต่ iPhone 8 เป็นต้นมา iPhone 8 8 plus iPhone 10 10s 10s max 10r iPhone 11 ทุกรุ่น แล้วก็รุ่นน้องครับล่าสุดเลย ก็คือ iPhone SE ปี 2020 นั่นเองนะครับ เรามาดูกันว่าในกล่องนั้นมีอะไรให้บ้างนนะครับ เปิดกล่องขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่ได้มาก็คือเป็นแท่นชาร์จจำนวน 1 ชิ้น อุปกรณ์ชิ้นต่อมาเป็นอะแดปเตอร์ USB A กำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่ 18 วัตต์นะครับ ชิ้นที่3ครับเป็นสายไมโคร USB นะครับ จะเป็นหัว USB A ไปยังไมโคร USB ซึ่งไมโคร USB นั้นจะเสียบเข้ากับด้านหลังของแท่นตัวนี้นะครับ และสุดท้ายก็คือจะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับ แท่นชาร์จจะเป็นลักษณะวงกลมอย่างนี้ครับ การใช้งานนะครับสามารถทำได้อยู่ 2 ทิศทาง นั่นก็คือ มุมในแนวตั้งนะครับในลักษณะแบบนี้ แล้วก็มุมในแนวนอนนะครับกำลังไฟที่ให้ได้มากสูงสุดของแท่นชาร์จรุ่นนี้จะอยู่ที่ 10 วัตต์นะครับฟีเจอร์ในด้านความปลอดภัยบนแท่นชาร์จของเบลคินนะครับจะประกอบไปด้วยชิปอัจฉริยะที่ควบคุมการชาร์จ ตรวจจับวัตถุได้ว่าวัตถุนั้นเป็นสมาร์ทโฟนที่มีมาตรฐาน QI ที่จะทำการชาร์จหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ ระบบก็จะไม่ทำการชาร์จ นอกจากนี้ครับมีการป้องกันในเรื่องของอุณหภูมิด้วย อันนี้ก็จะช่วยถนอมตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่ของเราไปด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การป้องกันไฟเกินได้ด้วยครับแล้วก็มาพร้อมกับการป้องกันไฟรัดวงจร แถมการทำงานนั้นทำงานได้ค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะครับข้อดีของแท่นชาร์จรุ่นนี้นะครับอย่างแรกที่ผมเห็นนั่นก็คือในเรื่องของการใช้งาน ใช้งานครับสามารถตั้งได้ 2 ทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอน เท่าที่ผมเจอปัญหาบ่อยๆ เกี่ยวกับแท่นชาร์จที่ผมใช้อยู่นะผมมีแท่นชาร์จหลายเกรดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์โนเนมนะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมีมาตรฐาน แต่ว่าไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่ผลิตออกมาโดยเฉพาะ สิ่งที่ผมเจอก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแท่นชาร์จ ที่วางเรียบ ๆ เวลาที่เราวางเครื่องลงไปมันมักจะไม่โดน หมายถึงแบบวางไปแล้วมันอาจจะไม่ชาร์จนะครับแต่ว่าแท่นชาร์จเบลคินตัวนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่เราวางลงไป คือมันจะชาร์จ มันจะไม่เสียเวลาที่เราจะต้องมาขยับนะครับ อันนี้ผมมองว่าช่วยแก้ปัญหาณตรงจุดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งมันพอดีเลย เวลาที่เราวางเครื่องลงไป เนี่ยตอบโจทย์ในลักษณะนี้แน่นอน เพราะบางทีผมเคยเจอส่วนตัว ที่แบบว่าวางเอาไว้ในแท่นชาร์จที่เป็นแบบกลมๆ แล้ววางไปมันไม่ตรง มันไม่แม่น ตื่นเช้ามาแบบไม่ชาร์จ ก็เจอในลักษณะนี้เหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นประโยชน์หลัก ๆอีกอย่างหนึ่งนะครับของ Boost Up Wireless Charging Stand จาก b e l k i n ตัวนี้ ถามว่าการใช้งานแนวตั้งในลักษณะนี้มันดียังไง บางคนนั่งทำงานอยู่ครับ อยากจะชาร์จมือถือไปด้วย ก็วางเอาไว้นะครับ รุ่นที่ใช้ Face ID เงี้ยถ้ามีเมสเซจเข้ามาเสร็จปุ๊บ เราก็แค่มอง ชำเลืองไปดูที่หน้าจอนะครับ Face ID ก็จะสแกนใบหน้าเรา แล้วก็จะทำให้ปลดล็อกได้ ซึ่งถ้าเป็นในรุ่นที่นอนอยู่นะฮะ เราอาจจะต้องโยกหน้าขึ้นไปหน่อยเพื่อที่จะทำให้ Face ID นั้นสแกนใบหน้านะครับ อันนี้คือข้อดีของแท่นชาร์จ ที่เป็นในลักษณะนี้นะครับ ส่วนในอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะวางในลักษณะแนวนอน ข้อดีของเขาก็คือเราจะสามารถใช้งานระหว่างที่เรารับชมซีรีส์ ดู YouTube หรือว่าดู Netflix ได้นะครับแต่ว่าจุดข้อเสียที่ผมเห็นนะครับก็คือรุ่นนี้จะไม่สามารถชาร์จร่วมกับ AirPod ได้ เพราะว่า AirPod อ่ะมันไม่สูงไงเวลาที่เราวางไว้มันก็จะชาร์จไม่ได้นะครับแท่นชาร์จตัวนี้มาพร้อมการรับประกันนานถึง 3 ปี แล้วก็ให้การรับประกันทางด้านความปลอดภัยด้วย อันนี้ถือว่าดีมาก ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูนะครับว่าการรับประกันของทางเบลคินนั้นเป็นอย่างไร เอาละนี่คือภาพรวมที่ผมได้ทดสอบใช้งานนะครับ จุดดีบอกไปละจุดด้อยอย่างที่บอกไปนั่นก็คือ ผมไม่สามารถชาร์จ AirPods ได้นะครับเพียงเท่านั้น แท่นชาร์จตัวนี้ครับดีไซน์สวยคุณภาพดีครับสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน ที่ได้รับมาตรฐาน QI ทั้งทางฝั่งของ iPhone เองแล้วก็ทางฝั่ง Android อยนะครับถือว่าเป็นแท่นชาร์จ ที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งซื้อแท่นชาร์จ แล้วก็ยังมีตัวอะแดปเตอร์แถมมาให้ด้วย เราไม่จำเป็นจะต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติม แล้วก็ให้กำลังไฟมาสูงสุดถึง 18 วัตต์นะครับดีไซน์สวยงามนะครับมาพร้อมสีดำทั้งชุดเลย ถ้าใครอยากจะได้รุ่นนี้ไปใช้งานครับ ในเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่าย ผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหวังว่าข้อมูลของแท่นชาร์จจากเบลคินรุ่นนี้นะครับจุดดีจุดเสียผมบอกไปแล้วนะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไป จะช่วยให้คุณนั้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าแท่นชาร์จตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับเราหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ Let's go